มาก่อนในก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามรำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าเล่นเกมนี้แล้วแม่งไม่แตกไม่รู้เป็นอะไร รู้สึกไม่ค่อยมีดวงกับเกมนี้สักเท่าไหร่นะผม แต่วันนี้นี่ไงมันวันนี้รู้สึกว่ามันจะมามาถึงก็เข้าฟรีไปเลยดิครับ รออะไรอ่ะจัดไปเมื่อน มามามา มา ก่อนหน้านี้อาจจะไม่แตกแต่วันนี้แตกแน่นอนเต็มกราบผมดอกนี้แล้วไปยังไงกันต่อ วันนี้ไปยังไงกันต่อครับผมมาถึงรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไปเลยนะ จังหวะนี้แตกไปทั้งหมด7 2บาทเบ็ดสามไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเหมือนเบ็ดมันเบานะเบ็ดมันเบาเออมาดิครับค่อยเป็นค่อยไปตัวคูณไปคูณ 10เลยนะสองฝั่งนะ่ะ คูณ1อ2ฝั่งนี้บอกเลยว่าจังหนับแน่นอนนะครับผม ถ้าแตกเต็มกรานะรู้เรื่อง รีในฟรีเลยหรอ โอ้โหน่ก็ฟรีในฟรีจะมามาให้รุ้นเล่นๆนะ มาให้รุ้นเล่นๆ ก็ถ้าหากท่านผู้คนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ประมวลเอาได้เลยนะครับผม สมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนารับบอลเลตด้วยนะ ครับจับไป นี่ไงก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ก้อนหนึ่งแล้วซุปเปอร์มิกาิปห้าบาทเช็ดเคโคตรเดือดโคตรตึงครับผมก็มาดิครับไปกันต่อเพื่อนไปกันต่อ ดูตัวคูณมาดีโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะหน้า เกิน ไปเพื่อนไปไแปดแปดบาทอีกจัดไป เฮ้ยฟีในฟีม่อีกแล้วอ๋อฟีในฟีมันจะมาอีกแล้วอ๋อมันจะเกินไปหรือเปล่ามันจะเกินไปหรือเปล่า แล้วดูจังหวะนี้ไม่แตกแล้วต้องเป็นสุดท้ายว่าไงโอ้โหหมดกอกไปสักก่อนนะมานะแตกไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยแตกไปทั้งหมด392 บาทโอ้โหก็ถือว่าโอเค เลยนะมานะมาไหนลองไปสิบสักขำๆสักนิดนึงแล้วกันนะสักสิบสปินไปขำๆขำๆ เออขำๆก็ยังแตกให้อยู่อ่ะขำๆก็ยังแตกให้ผมอยู่นะเฮ้ย มาดีจังวะมาดีอยู่นะเนี่ยซันแอนมูนอะฮึบ เรียบร้อยผมหมดไปแล้วเสร็จสปินอย่างรวดเร็วเลยนะเหมือนจะมาดีแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนอกฟีโอเค วันนี้ผมขอพาคุนเท่านี้เลยแล้วกันนะครับ เมื่อถ้าใคร ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจ ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับนะได้ตามผมมาเล่นนะครับสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปาหมดลไได้เลยนะครับนะไม่ผ่านเอเย่นนะพนะ รับทูวอลเล็ตด้วยนะครับ ผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อนบายบายสวัสดีครับผม